สวัสดีค่ะ ได้เรียนรู้การสร้างห้องเรียน เพิ่มผู้เรียนเข้าห้องเรียน และการแก้ไขผู้เรียนไปแล้ว แล้วถ้าเราต้องการแก้ไขห้องเรียนจะต้องทำอย่างไรบ้าง ก่อนอื่นต้องรู้ไว้ว่า เราจะต้องเพิ่มผู้เรียนเข้าชั้นเรียนก่อน จึงจะสามารถแก้ไขห้องเรียนได้ มาลองดูกันเลยนะคะ เมื่อต้องการแก้ไขห้องเรียนที่สร้างขึ้น ให้คลิกเมนูด้านซ้ายมือ ล่างคลาส เลือกคลิกชื่อห้องเรียนที่ต้องการแก้ไข ด้านขวามือจะปรากฏรายละเอียดของห้องเรียนที่เราต้องการจะแก้ไข ซึ่งเราจะพบเมนูที่เป็นสัญลักษณ์ 2 เมนู ตรงมุมบนด้านขวา ประมาณบรรทัดเดียวกันกับชื่อห้องเรียน เมนูที่มีสัญลักษณ์รูปหมวกปริญญา คือเมนูที่ใช้ดูรายชื่อผู้เรียน ซึ่งโดยปกติ เมื่อเราคลิกเลือกชั้นเรียนก็จะปรากฏรายชื่อผู้เรียนอยู่แล้ว หากเราคลิกเมนูอื่นแล้ว ต้องการกลับมายังรายชื่อผู้เรียน ให้คลิกเลือกเมนูนี้ได้ อีกเมนู สัญลักษณ์ฟันเฟือง ใช้เพื่อแก้ไขชั้นเรียน เมื่อเราคลิกเมนูแก้ไข ด้านขวามือของหน้าจอ จะเปลี่ยนเป็น Setting สิ่งที่เราแก้ไขได้ได้แก่ Class Color เป็นช่องที่ให้เลือกระบุสีที่แตกต่างกัน กรณีมีหลายห้องเรียนเพื่อให้จดจำได้ง่ายขึ้น subject เป็นช่อง ให้เลือกหมวดหมู่ของรายวิชาที่สอนเยียเป็นช่องให้เลือกระดับชั้น มีให้เลือกถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเราแก้ไขข้อมูลตามต้องการแล้ว ให้คลิก Save Change เพื่อบันทึกสิ่งที่แก้ไขไป หากไม่ต้องการบันทึก สิ่งที่แก้ไขให้คลิก Cancel เป็นอย่างไรบ้างคะ ท่านคงจะเห็นแล้วว่า เราสามารถแก้ไขรายละเอียดห้องเรียนที่เราสร้างขึ้นมาได้ ไม่ยากอย่างที่คิดลำดับต่อไปเราจะได้เรียนรู้ในรายละเอียดการสร้างแบบทดสอบ อย่าลืมไปเรียนรู้กันต่อนะคะ สวัสดีค่ะ